ในองค์กรต้องมีกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งครับที่ทำหน้าที่นำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องคนทำหน้าที่ในการจัดหาคนให้ตรงกับความต้องการของงาน เมื่อได้คนมาแล้ว ก็นำคนเนี่ยไปพัฒนาความรู้และทักษะให้สัมพันธ์กับงานจริงๆ ในองค์กรนั้นที่เขาต้องการทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นก็เมื่อเทรนเสร็จนะครับก็ส่งเข้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างที่ทำงานก็มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการบริหารค่าตอบแทนนะครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการย้ายหรือการเลิกจ้าง กลุ่มงานนี้เราเรียกว่ากลุ่มทรัพยากรบุคคล หรือว่า human resource management หรือว่าเรียกสั้นๆว่า HR นะครับ เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มงาน HR หรือฝ่ายงาน HR เนี่ยจะอยู่ใน value chain ในกิจกรรมสนับสนุน มีหน้าที่ในการสนับสนุน ทุกๆ กิจกรรม ทั้งกิจกรรมหลัก แล้วก็กิจกรรมสนับสนุนให้มีบุคลากรที่เหมาะสม ที่จะทำหน้าที่ในฝ่ายนั้นๆ ครับ ในงานของฝ่าย HR เนี่ยในอดีตเขาจะทำหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลในฟังก์ชันต่างๆ ที่เล่ามาแล้วเนี่ยด้วยมือแล้วก็ลงสมุดจัดใส่แฟ้มเมื่อองค์กรมีคนมากขึ้นฝ่าย HR ก็ต้องมีคนมากขึ้นตามเพื่อจะทำงานให้ทันนะครับ ต่อมาเนี่ยก็ เข้ามาสู่ยุคไอที HR ก็นำเอาไอทีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลและก็ประมวลผลข้อมูล ในยุคแรกจะเป็นการนำเอาโปรแกรมประยุกต์มาใช้นะครับ อย่างเช่น โปรแกรมด้านการคำนวณ Spreadsheet หรือว่าโปรแกรม Database ต่างๆ ต่อมามีบริษัทไอทีขนาดใหญ่นะครับ พัฒนาโปรแกรม HRIS หรือว่า Human Resource Information System เพื่อที่จะตอบสนองงาน HR โดยมีโปรแกรมระบบงาน ที่ตอบสนองความต้องการในฟังก์ชันต่างๆของ HR ทั้งหมด แล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกับโมดูลอื่น ๆ หรือว่ากิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่นงานบัญชีนะครับ เชื่อมโยงกับเงินเดือน ระบบภาษี ระบบสวัสดิการต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ใน value chain ทั้งหมด โปรแกรม HRIS จึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยงาน HR ได้มาก โดยที่ไม่ต้องเพิ่มคนให้มากตามคนขององค์กร แล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานได้เร็ว ลดความผิดพลาด และบูรณาการเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น ๆ ใน value chain ด้วยครับ ค่ะ บทสรุปนะคะในส่วนของการจัดการด้านการเงินและบัญชีนะคะ เราได้พูดกันถึงเรื่องของการทำงาน ความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินและบัญชีค่ะ โดยสรุปนะคะ ฝ่ายการเงินมีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของกิจการที่ครบถ้วน ไม่สูญหาย บริหารเงินสด ให้มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะ นอกจากนี้นะคะ ยังต้องทำการดำเนินให้เกิดการเบิกจ่ายรับและการรับเงินที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน และปลอดภัยค่ะ ในขณะที่ฝ่ายบัญชีนะคะ มีหน้าที่หลักในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้กับผู้ใช้งานงานทางการเงินทั้งภายใน และภายนอกกิจการนี้อย่างทันเวลาค่ะ โดยข้อมูลในรายงานทางการเงินนั้นนะคะ ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ค่ะ ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในหน่วยงานการเงินและการบัญชีนะคะ ก็ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือ PC ทั่วๆ ไปนะคะ ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับรองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ เช่นระบบ POS ค่ะ Point of Sale เนี่ยนะคะ เป็นระบบงานที่สามารถลิงก์ข้อมูลจากส่วนงานขาย มาเพื่อใช้ในการจัดการการรับเงิน และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายค่ะ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการบันทึกวิเคราะห์รายการทางการบัญชี และจัดทำบัญชีแยกประเภทค่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ก็จะช่วยให้เราสามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ถูกนำมาใช้ในหน่วยงานการเงินและบัญชีนะคะ ก็คือตัวระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ที่เราได้เรียนไปแล้วในบทที่ 5 ค่ะ